ทิ้งตัวลงนอนได้ไหมแกล้งจับมือฉันไว้เหมือนเคยแกล้งบอกว่าเธอรักมากมายแม้ไม่ให้ความหมายกับฉัน ฉันต้องการ อย่างที่ฉันนั้น could อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จากพวกเรานะคะ และช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยค่ะ